เราเรียบร้อยใชาแลนเนี่ยเราทำเรียบร้อยไม่ลงกางเราเรียบร้อยเป็นแล้วแต่ให้าให้แบบเต้นอันนี้ลงกลางมั่นมใจงามมีงามภายนอกและภายในงามภายนอกก็งามหน้างามภายในก็งามใจงามใส้บนเครื่องบินเขาบอกว่าใช้เงินสกุลอื่นเนี่ยผิดกฎหมายขั้นไล่แรงเลยนะใครคนพกมาเนี่ยอยากรู้ใครคนพกมาจริงมั้ย จริงๆร้ายแรงเลยไม่เกี่ยวเบิ้ลมีฟ้าหรือจิตโบอ๋ออันนี้คืออินฟ้าเจเบิ้ลเข้าสถานที่แบบศาสนาโบราณสถานไม่ได้เข้าได้เฉพาะที่ที่มีเสียงธรรมะเป็นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้เบิ้มโดนเข้ามาได้นอกจากเล่าบุ้ยสาดจบ ยังไงยังไงยังไงยังไงอยู่ที่ไหนที่เราจะเออที่เราบ้านคู่สไปยดีสำรเราอยู่เยี่ยงจันทร์ทำไมถึงใส่ชุดนี้กันเลยก็จะเป็นตัวเองใช่เนี่ยได้คิดแล้วได้เห็นแล้วว่าตขาเรียบร้อยล้วแเนี่ยเ่าตข้องเรียบร้อยที่เต้นเต้นเมื่อคืนเงี้ยยังไงเอ่ยการแสดงการแสดงเราต้องแบบว่าพยายามหนักมากนะที่จะแบบว่า นำแบบว่า acting แบบนั้นออกมาได้ แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเห็น ว่าจริงๆเราเราอ่ะ acting ค่อนข้างเก่งเพื่อที่รามีงานจ้างต่อไปสามารถจ้างได้กับงาน acting จ้างเรียบร้อยขายของเนิ่มไม่ลงางเราเรียกว่าเป็นแล้ว แต่ให้างให้แบบเต้นอันนี้เราจ้างเลยเพราะว่าต้องคิดเยอะเพราะเราค่อน้ที่จะแบบว่าตัวจริงเก่งเราโมเรางแต่ละคนตัวจริงเป็นยังไงสาธิตให้ดูหน่อย acting ให้ดูหน่อย เออ โโอ้หเวลาเดินเจอเ่าเล็กเล็กๆ เออ เออ โอ้โหเออเป็นตัวเองเลยอมาม่าล่ะมาม่าตัวจริงเป็นยังไงนะคะเป็นตาหักเป็นตาหักงานเพลงงา งามงามมีงามภายนอกและภายในงามภายนอกก็งามหน้างามภายในก็งามไส้งามไส้แล้วใ็รงามไส้สองคนนี้ใครคืองามไส้พูดลงามงามหน้างามไส้เราเป็นแ่งามค่ะงามแบบไหนเราก็เอาสวยงามบางงามก็เอาสอนมาลีสอนสอนมาลีว่าวมาลายเออมาลายมาลีอยู่มาลีอยู่นู่นดลโอ้โหงอนงอนสอนมาลายว่าวว่าวลาวหน่อยาวลาวนี่ เอาไดอยู่เขาได้อยู่นิดหน่อยออยากอยากจะบอกอะไรหน่อยนึงหน่อยนึงหน่อยนึงแต่มันไม่พออ่าหน่อยนึงหน่อยพอแต่ว่าไม่พอแต่ว่อย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาเหนือไม่ใช่หรืมันบอสัตเออภาษาลาวมันบอสัตเออบอสัตมันบอสัตบ้าบอพอดบ้าบอพอดงามบอกงามขอบใจที่พนุ่นในเมืองนี้ภายนอกภายนอก และภายใน งามทั้งภายนอกและภายในงามใสนี่เจอเงินหนูเนี่ยถามก่อนคำถามคือเอามาทำไมเนี่ยเงินเสียอ๋อนี่เงินเสียไม่มาซส้อมาสีุ่่มอ๋ออันนี้เป็นเงินอะไรดอลลาร์เหรอดอลลาร์ปะเฮ้ยเสียเขาบอกว่าบนเครื่องบินเขาบอกว่าใช้เงินสกุลอื่นเนี่ยผิดกฎหมายขั้นรลายแรงเลยนะใครคนพกมาเนี่ยอยากรู้ใครคนพกมาจริงปะ จริงๆร้ายแรงเลยร้ายแรงเลยถึงขั้นอะไรเสี่ยงเสี่ยงใครเป็นคนพบเออหมายม่าเ้อเออมีอ่ไม่เกี่ยว เก็บเก็บเลยเงินหนูดีเหรอวันนี้ขอบอกเอาฟิตคุณม้ใหน่อยด้านบนหวานเจี๊ยบ ด้านล่างแดงเป๊ะอย่าอย่าอย่าแซวอย่าแซวน้อง อยากรู้ว่านี่คือเสียเบิ้งนิงฟ้าหรือจิตโบกอ๋ออันนี้คืออิงฟ้านี่คืออิงฟ้าอิงฟ้าบุคลิกจะเป็นยังไง คือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆมาที่มาแล้วเนี่ยแต่ว่า เสียเบิ้งไม่ค่อยถนัดงานแบบงานช้า แกก็ชอบทำบุญแต่แกไม่ถนัดงานพูดภาษาลาวได้บ่ได้ว่าได้สักหน่อยอ่าค่ะว่าว่ากับเข้าไหนสบายดีบ่สบายดีสบายดีงามบ่จ้าสามโลดตัวจริงบอกตัวจริงจบอ่ามาอม่แล้วเออทำเลยถ้ามาเมื่อไหร่ให้อ๋อเสียเบิ้มมาแล้วเหรอเอ๋อตรงนี้คืออะไรคะบออันนี้ นี่คือประตูชัยสร้างตั้งแต่ในสมัยที่ฝรั่งเศสมาดูแลที่นี่ แล้วก็ถอนออกไปก็เป็นที่รลยจำลองทุกอย่างมาจากถนนชองเซลิเซ่ข้างหลังประตูคือถนนคือถนนชองเซลิเซ่ปารีสนะครับเหมือนกันแล้วมีประตูชัยก็มาเบอร์อาร์ชที่ปารีสเหมือนกันแต่ภาษาเดี้ยวงกว่า แล้วก็เป็นศิลปะของของเราผสม แต่โครงสร้างเป็นอันเดียวกันแต่เทียบกันเยอะสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับแต่วันนี้มิสแกนไม่มีกำลัง นะเอาจากโูเนยสักสิบล้านให้เธอขึ้นไปคนเดียวเัาเสียพอไปได้ถ้าสิบล้านโอเคโจเป็นปิดความรู้นะคะว่าสำหรับคนที่จะมาลาวเนี่ยก็ต้องมาเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าสักสิ่งสถานที่สำคัญบ้างหนุ่มหนุ่มลาวหล่อปะใช่ได้เจ้าใช่ได้นะผิวดีคนลาวผิวดีนิดนึงนะหล่อเท่าเสียพุ่มเปล่าอาจจะยากนะ โอเคโอเคเสียบเข้ามาเหนือโอเคโดนอีกแล้วเสียเบิ้มไม่ได้มาลาวหรอเออมาแล้วก็กลับไปแล้ว เสียเบิ้มเข้าสถานที่แบบศาสนาโบราณสถานไม่ได้เข้าได้เฉพาะที่ที่มีเสียงธรรมะเป็นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเสียเบิ้มโดนน้ำมนต์ไม่ได้โดนเสียเบิ้มโดนน้ำมนต์ได้นอกจากเราบุ้ยสาดเข้าไปจบจบแค่นี้โอเคเลขา ไปไหนเลขาเลขาไม่ไหวแล้วเลขาตอนนี้กำลังมาพึ่งธรรมะอยู่อ่าพึ่งธรรมะอยู่ไม่ไหวดูหน้าด้วยดูหน้าคุณสตรีเปิดข้าวเหนียวโอ้ดูดูดูนี่ดูดูเราเยี่ยมกับคนนี้ดีกว่า คุณสตรีเบอร์หนึ่งของประเทศไทยโอ้ดูดูดูดูดูดูดููดูดูดูดู โอ้ มีปิด มีปิดกินเล็กนี้ขอพี่น้ำมนหน่อยขอพี่น้ำมนหน่อยไม่ได้ค่ะโอ้ไม่ได้มาทำรานไม่ได้ โอ้ไม่ได้ พี่คะขอไก่สดนะ ผู้ชมครับเออบล็อกบล็อกเป็นไงเพิ่งถึงเหรอเพิ่งถึงมาใครมามา กับใบเตยนะคะใบเตยใบเตยให้ดูมาให้กำลังใจเพื่อนๆเนาะ มาให้กำลังใจเพื่อน ก็คือแฟนคลับที่เราน่ารักมากซื้อบัตรซื้ออะไรให้จัดการทั้งหมดเลยคนจำเราได้เยอะไหมเยอะมากก็คือไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้เลยการเดินจลิดจะกล้านะคะ อาไปเตยไปเตยเป็นไงบ้าง สวัสดีค่ะ บอกเลยว่า แกรนของแท้จริงๆที่นี่สลิดต่างๆมันมีความแตกต่างกันไปเือเยินเรียงกันแบบสมบงเป็นกำลังใจให้สาวงามทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะ เกิดอะไรขึ้นครับพี่เขาใส่ผงชูรสมากกว่าน้ำตาลนะคุณผู้ชมแต่น้ำตาลไร้กลัว แต่ไม่ใช่ชูรสุดไร้กลัว น้ำตาลกินแล้วอันตรายนะผงชูรสกินแล้วแข็งแรง โอ้โห โอ้โหโอเค อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากเรา